มดคุณธรรม สิมดเรื่องวัฒนธรรมบ่มีเด้อนะครับ ลูกหลานยังอยู่ตัวโกมันสิขาดมันสิถ่วมมันสิแรงหรือจังไดครับเนี่ยถ่วมกับถ่วมเป็นบางวันได้สิครับแม่นสิถ่วมได้แรงขาดแม่นบุสมบูรณ์ประเพณีทบุญพอไม่เฮาบ่เคยพิมพ์เอาก้อนดีเป็นหลิ่มสลัดใจไหวคงทีซามักคียึดไว้าะไล่ทิ่มยีข้องมวยมูของสังโฆเปาทำก้อนดีครับย่างวันศิลวันพ่อนบาปได้ให้หวนหูเพิ่นว่าจังสันพราะฉะนา้มือนี้ลูกหลานมาร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเภทนี้ครับรับร้องสารพันยะคณะนี้ประเภทเยาวชนเป็นคณะที่สองในการขอประกวดในข้าวนี้ครับ มาพร้อมด้วยความสดสวยงดงามความเพียบพร้อมพร้อมแล้วป้อมื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานสาวน้อยเพชรเมืองอมกีทีนึงครับพี่น้องเชิญครับ พี่น้องเอ๋ยตกมาสองพันหาพินแค่ล้ำบอกเคยลาสอร บอล่ายังดังกองทั่วอีสานมือนี่พวกลูกหลานสรพันยะคณะสาวหน่อยเพชรเมืองพรมสิขอสืบต่อว่า สิมาขาพรองสรพัญญาในสามบทกลอนกลอนที่หนึ่งกลอนบูชาพระรัตนตรัยกลอนที่สองกลอนเถิดพระเกียรตินายหลวงราชการที่สิบกลอนที่สามกลอนอำลาขอเชิญรับชมและรับฟัง ได้แล้วค่ะ 的。 razón. Me. Dadah. care 你。 เป็นจังได้เนาะ บา่ฟังแล้วสะอื่นสอนพี่น้องเอ้ย คณะสารพันยะจบกัะลงไปเป็นคณะที่สองพี่น้องสะอื่นสอนความตั้งจิตตั้งใจ คณะหนึ่งก็เป็นสุดยอดแล้วมาเจอคณะที่สองกับบ่คอยกันได้ทีเดียว ขอเป็นกำลังใจครับจากสาวหน่อย เพชรเมืองเพชรช่วยช่วยให้กำลังใจลูกหลานดีใจบาทได้พี่น้องอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอ่ะนะครับมีแต่จบจบกำงามมีแต่ผู้ดีปุ้ยนะครับไทยเมืองเมืองพรมเฮาเนาะเอามือนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรม รางวัลนะครับ เป็นสิ่งตามมาด้วยสดอก แต่ว่าสิ่งสำคัญคือ